การสรรหาคนดีคนเก่งที่เหมาะสมกับงานนะครับกรณีศึกษานี้ผมคิดว่าเราคงจะนึกถึงเรื่องการ recruitment การสรรหาบุคลากร ผมอยากจะพูดอย่างนี้ครับผมอยากจะพูดว่าการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับงานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทมีนะครับ สิ่งหนึ่งที่เป็นทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้ว ก็คือพนักงานที่เรามีอยู่แล้ว ทุกวันนี้นะครับ ผมว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดนะครับ เพราะงั้นการสรรหาคนดีคนเก่งที่เหมาะสมกับงาน สำหรับผมแล้วเนี่ย ผมอยากจะดูคนที่เรามีอยู่แล้วก่อน เป็นหลักเลยนะครับ จากกรณีศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบริษัทชั้นนำหลายๆแห่งนะครับ ก็เริ่มหันมาให้ความสนใจกับเรื่อง internal หรือพนักงงานที่เขาอยู่ปัจจุบันนี้มากขึ้น บางบริษัทเนี่ยมีการมีนโยบายเลยนะครับ ว่าถ้ามีการประกาศจ็อบใหม่นะครับ ก่อนที่จะประกาศออกทางพับลิกเนี่ยออกออกออกออกออกสื่อเนี่ยนะครับ เขาต้องประกาศภายในก่อน นะประกาศภายในก่อนประกาศภายในในเว็บไซต์ของบริษัทเอง ประกาศที่ notification board ของบริษัทเอง เพื่อให้พนักงานรับทราบก่อน และพนักงานก็สามารถที่จะสมัครเข้ามานะครับพนักงานเรามีเป็นพันนะเราไม่รู้หรอกว่าใครต้องการไปโตทางด้านไหนบ้าง เราอาจจะไม่เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เมื่อเราเปิดโอกาสนะครับมีการประกาศจอบออกไปเนี่ย จากประสบการณ์ผม ผมได้รับแอปพลิเคชันหรือใบสมัครพนักงานข้างในค่อนข้างเยอะมาก ค่อนข้างเยอะมาก แล้วหลายๆ ครั้งที่เราได้พนักงานเก่าที่เรามีอยู่นะครับ ได้ได้พัฒนาเขาโปรโมทเขาทำจ็อบโรเทชันแล้วเขาแฮปปี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดสำคัญเลย เพราะมันจะส่งเมสเซจส่งข้อความออกไปยังพนักงานทั้งหมด ว่าบริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วจะเกิดการ motivation ของคนของพนักงงานในองค์กรในการที่จะทำงานกับบริษัทเพราะการสรรหาคนดีคนเก่งที่เหมาะสมกับงานสำหรับผมแล้วา r i o r i t y แรกก็คือ internal คือพนักงงานภายในนะครับ เรามีนโยบายชัดเจนเลยนะครับว่าทุกจ็อบต้องดู internal ก่อน 14 วันนะเราจะโพสิน internal ก่อน 14 วัน ถ้าภายใน 14 วันเราไม่สามารถหาคนสมัครงานได้ หรือไม่มีใครสนใจจ็อบเราเลยเราถึงจะประกาศข้างนอกนะครับ อันเป็นนโยบายที่ชัดเจนนะครับของทุกประเทศเลยนะครับในบริษัทเราถ้ามีจ็อบขึ้นมาต้องต้องต้องประกาศอินเทอร์นอลก่อนนะเซซว่าเราเราประกาศจ็อบภายในนะครับ เรามีคนสมัครเข้ามา เราก็ผ่านกระบวนการสัมภาษณ์นะครับ ทุกอย่างผ่านกระบวนการปกติ แต่เราไม่ได้คนภายในเลย เพราะไม่มีใครเหมาะสมเลยผมยกตัวอย่างนะ เราก็โกไปที่ external เว็บไซต์แล้วก็ประกาศ external เว็บไซต์เรามีจ้างเอเจนซี่ช่วยในการหาคน เรามีประกาศหนังสือพิมพ์ วารสาร แล้วแต่ชั้นนั้นที่เราคิดว่าเหมาะสมนะครับที่นี้ที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าแล้วใช้เทคนิคอะไรล่ะในการสรรหาคนดีคนที่เหมาะกับงานนะครับผมอยากกลับไปเรื่องเดิมนะครับเรื่องเกี่ยวกับ competency นะครับเราจะได้คนดีคนเก่ง คนที่เหมาะกับงานอย่างไร เราก็ต้องดูและสรรหาตาม competency ที่เรา identify ขึ้นมา คนคนนั้นจะต้องมี competency ที่เหมาะสมกับงานที่เรา identify คนคนนั้นต้องมี motivational factor ที่เหมาะสมกับองค์กรเราคนคนนั้นต้องสามารถทำงานได้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรของเรา นะครับ ถ้าเราหาคนประเภทนั้นได้เนี่ยนะครับ ผมคิดว่าเราโชคดี เราโชคดีนะครับ แต่อย่าลืม การสรรหาคนดีคนเหมาะสมกับงานเนี่ยมันคนแคนดิเดตคนนั้นก็ผ่านการสัมภาษณ์แค่หนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเอง ผมว่าไม่สามารถบอกอนาคตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยเราก็ได้คุยกับเขาได้อธิบายเขาเข้าใจนะครับ การสรรหาคนดีกระบวนการรีคูดเมนต์เนี่ยนะครับ ผมมองแค่เป็นจุดเริ่มต้นในการสรรหาคนดีเองนะครับแต่การสรรหาคนดีคนเหมาะสมกับงานมันมีโปรเซสรับมันมีโปรเซสที่จะไปซัพพอร์ตอีกเยอะนะครับผมยกตัวอย่างเช่น พนักงานที่เข้ามาในบริษัทเนี่ยต่อให้เป็นพนักงานเก่งด้วยนะครับ มีความศักยภาพสูง มี competency สูง มี motivation สูงที่จะมารวมงานกับเรา แฮปปี้กับบริษัทของเรา แต่ณ วันแรกที่มาทำงานเนี่ยทุกบริษัทจะมีการทำเทรนนิ่งที่เรียกว่า onboarding program นะครับการปฐมนิเทศพนักงานนะ onboarding program ถ้า onboarding program เราแย่มากเนี่ยเราสามารถ demotivate เราสามารถทำให้พนักงานเสียความรู้สึกได้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับ first day first week first month กับบริษัท ะครับออนบอร์ดดิ้งโปรแกรมนี้ก็มีส่วนในการสรรหาบุคลากรที่ดีนะครับออนบอร์ดดิ้งโปรแกรมหรือแม้แต่เทรนนิ่งเดเวล็อปเมนต์ที่เราจะพรอไวกับเขาเนี่ยนะครับผมพูดอย่างนี้ละกัน ผมเคยคุยกับพนักงานที่เข้าใหม่ในบริษัทเนี่ยนะครับร้อยทั้งร้อยเลยที่ผมคุยเนี่ยผมพูดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ถ้าคุยกับเขาณวันแรกที่มาทำงานเนี่ยนะทุกคนอยู่กับทุกคนมาด้วยความกระตือรือร้นมาด้วยพลังมาด้วย ความต้องการจะทำงานมาด้วยใจรักบริษัท วันแรกทุกคนมีเต็มเปี่ยมเลย ผมให้ร้อยคะแนนเต็มเลยนะผมเจอพนักงงานอยู่กับเราไป 1 ปี 2 ปี 5 ปี 7 ปี ผมคุยกับพนักงงานเนี่ยนะครับ ยังมีนะครับคนที่ยังมีไฟแรงอยู่ ผมผมผมกล้าพูดได้เลย ยังมีคนที่มีไฟแรงอยู่ แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีคนที่ไฟหมดเหมือนกันนะคนไฟหมดเหมือนกัน ผู้ใหญ่ถามต่อว่า เอ้ยแล้วไฟไฟหมดมันมาจากไหนนะครับ ไฟหมดเนี่ยมันไม่มาจากไหนนะครับ ส่วนใหญ่นะ มาจากระบบขององค์กรนั่นแหละ วัฒนธรรมขององค์กรนั่นแหละที่ไม่ได้สอดคล้อง ที่ไม่ได้ซัพพอร์ตเขานะ เพราะฉะนั้นการสรรหาคนดีก็เป็นแค่หนึ่งโปรเซส นะครับออนบอร์ดดิ้งคนดีก็เป็นอีกหนึ่งโปรเซส นะครับเทรนนิ่งเดเวล็อปเมนต์เราก็เป็นอีกหนึ่งโปรเซส การสร้างวัฒนธรรมขององค์กรเพื่อให ทุกคนทำงานได้อย่างมีความสุข ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเซสนะครับในการช่วยส่งเสริมการสรรหาคนดีเหมือนกันนะภาษาอังกฤษเกผมจะกลับไปตอนแรกๆที่ผมเคยพูดว่า put the right man to the right job ก็ยังเป็นเทคนิคที่เราต้องใช้อยู่นะครับในการสัมภาษณ์นะเพราะในการสรรหาพนักงงานจากภายนอกเนี่ยท่านอื่นไม่ได้นอกจากสัมภาษณ์นะครับคุณจะเห็นว่าบางบริษัทเนี่ยนอกจากสัมภาษณ์โดยการใช้ face to face แล้วเนี่ยเขาจะมีการทำข้อสอบด้วย นะก็มีการทำข้อสอบก็มีการฝึกทักษะผ่านคุณลิฟิเคชันเยอะมากมายเลย ผมมองว่า นั่นเป็นแค่หนึ่งสกรีนนิ่งเท่านั้นเองนะครับหนึ่งสกรีนนิ่งนั้นเอง คนดีคนเก่งกับงานเนี่ย ผมมองว่า internal process ของเราเนี่ย internal session onboarding process training and development performance discussion เนี่ยมีส่วนสำคัญมากกว่า recruitment